อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคครับผมขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะฮะมาครับผมวันนี้เรามาเกมเล็บบิดนะผมมาดูว่าเกมเล็บบิดเขามีดียังไงเกมเล็บบิดเขามีดียังไงฮะเกมเล็บบิดเขามีดีตรงที่ว่าเขาจะหมุนเข้ารอบฟิลิปปิน โดยที่แจกเงินสูงสุดถึง1 0 0ื่นเลยนะฮะแจกสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นเลยนะก็ไม่รู้ว่ามีคนเคยได้แจ็คพอตนั้นแล้วหรือยัง โอเควันนี้เราก็จะลองหมุนกันไปเรื่อยๆก่อนในสำหรับค่ำคืนนี้ถ้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเป็นกำลังใจให้กับปัวด้วยนะครับผมอ่าอ่าสารกันไปยาวๆในเดินเดินเบ็ดที่เบ็ด20นะผมเบ็ด20 ดูเลยว่า จะเข้ามาไม้ไหนจะเข้ามาไม้ไหนจะเข้าแตกนอกหรือแตกในนะฮะสำหรับเกมนี้ผมเพื่อนๆอาจจะหลงคิดว่าจะเป็นเกมแบบ มันก็เป็นจะคล้ายๆกับพวกฟอร์จูนเอ็กโอฟอร์จูนเอ่อวัวกระโดด แมวกระโดด หนูกระโดดทั่วไปนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เขาไม่เหมือนใครตรงที่ว่า เวลาเข้ารอบฟอร์จูนและบิดเวลาเข้ารอบฟิดิินเนี่ยเขาจะลงมาเป็นตัวเงินเลยนะผมลงมาเป็นตัวเงิน แล้วผมจะขึ้นแสดงให้เราเห็นเลยว่า รอบนี้คุณได้โบนัสไปเท่าไหร่นะครับผม โอ้โห และตอนนี้ก็ยังไม่กระโดดเลยนะฮะเออ ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีท่านผู้ชมโอ้โหดอกนี้รางวัลไม้ใหญ่ต้นถู าเรื่องแจไม่เข้ากระโดดแต่ก็เข้าข้างนอก มา600ผมรางวัลมานี้2,700เข้าไปแล้ว โอเคผมเราเดินกันไปต่อเนื่องเราเดินกันไปต่อเนื่องเลยรางวัลไม้นี้ต้อง แตกดีที่สุดก็ต้องที่นี่นะครับกลมโอ้ยมาเลยว่าจำลองอีกตัวหนึ่งอะเป็นเรื่องแน่นอนครับผมผู้ชมมาหา ตอนนี้สมาชิกใหม่ยังมีโปรโมชั่นนะผมตอนนี้สมาชิกใหม่โปรโมชั่นเด็ดมาก เด็ดยังไงไม่รู้ลองเข้าไปดูเอง เด็ดยังไงไม่รู้ลองเข้าไปดูเองนะฮะ โอ้โหหมุนกันมาอย่างต่อเนื่องเข้ากันมาอย่างเรื่อยๆเลย โอเค